ซ้อนผ่านไปถึงขั้นตอนสุดท้าย คือ E evaluate การประเมินผล เป็นการประเมินระบบการเรียนรู้ ว่ามีปัญหาและอุปสรรคในขั้นตอนใดบ้าง ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนต่างๆ นับตั้งแต่การวิเคราะห์ จนถึงขั้นดำเนินการสอนที่ได้ทำไปแล้ว มีสิ่งใดในขั้นตอนใด ที่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนอื่น หรือควรปรับปรุงขั้นตอนใดบ้าง เพื่อให้ระบบการเรียนรู้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งกว่าเดิม ประเมินทั้งหมดเลยเหรอครับ ผมคิดว่าประเมินเฉพาะสื่อการเรียนการสอน ไม่ใช่ค่ะ การประเมินขั้นตอนสุดท้ายนี้ จะเป็นลักษณะของการประเมินสรุปผล summative evaluation โดยเป็นการประเมินประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้โดยตรง ในส่วนของผลกระทบของเนื้อหาบทเรียน สื่อการเรียนการสอน และวิธีการสอนค่ะ เราประเมินผลเองได้ไหมครับ หรือต้องให้ใครประเมินผลให้ครับ การประเมินระบบการเรียนรู้ ควรมีการดำเนินการโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่นักออกแบบ ผู้พัฒนาและผู้สอน ทั้งนี้เพราะบุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทั้งหมด จะสามารถเห็นจุดอ่อนและข้อบกพร่องในรายละเอียดต่างๆ ได้ง่ายกว่าค่ะ เมื่อผู้ประเมินพบปัญหาต่างๆ เช่น ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาการสอน ความเหมาะสมของสื่อการสอน ผลสำเร็จทางการเรียน และสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นต้น จะมีการสรุปผลการประเมิน เพื่อช่วยให้ผู้สอนนำไปแก้ไขปัญหาจุดบกพร่องต่างๆ และปรับปรุงเพื่อเหมาะสมกับมาตรฐานและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้ที่ดีต่อไปค่ะ จากการพูดคุยกับอาจารย์ในวันนี้ คิดว่าปัญหาการสอนของอาจารย์ น่าจะเกิดจากการไม่ได้วิเคราะห์ผู้เรียน ทำให้ไม่ทราบว่าผู้เรียนขาดความรู้พื้นฐานก่อนจะมาเรียนรู้เนื้อหาใหม่ ประกอบกับการเขียนวัตถุประสงค์ที่ไม่ชัดเจน ทำให้อาจารย์มองไม่เห็นภาพว่าต้องการจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้กับผู้เรียน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ขอบคุณอาจารย์มากครับ ที่ให้ความกระจ่างกับผม ต่อไปผมจะนำโมเดลการออกแบบการเรียนรู้แอดดี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และคิดว่าในวิชาของผมจะไม่มีผู้เรียนสอบไม่ผ่านครับ ยินดีค่ะ